เลยดีกว่าคืนก่อนวันพระที่จะเอามาเล่ากับเราในวันนี้เหตุการณ์เป็นยังไงครับพี่พี่ไม่พูดพูดจังหวัดได้ไหมจังหวัดเหรอถ้ามันแคบ ถ้ามันรู้แล้วมันแคบก็ไม่ต้องจังหวัดก็ได้ครับ แต่ถ้าเกิดว่ามันกว้างก็จังหวัดก็ไม่มีผลหรอกมันก็ เออพูดจังหวัดได้ดีกว่าอืมเดี๋ยวนะมันเป็นที่งานมันเรื่องที่เกิดมายี่สิบกว่าปีละเรื่องนารับมาครับ ตอนนั้นพี่ยังทำงานบริษัทเก่าอยู่ที่ก็ติดบริษัทรถแห่งหนึ่งแล้วกันนะ พี่ก็รู้จักกับเนี้ยครอบครัวเนี้ยแล้วพี่ก็ไปติดต่อเขาไปหาหาคนคนเนี้ยครับผมก็ชื่นใจแล้วกันพี่มาหาที่จังหวัดปทุมธานีเอาของไปให้เขาตอนเช้าปรากฏว่าเจ้าไก่ไม่อยู่ พี่ก็นั่งรอซึ่งครอบครัวเจ้าไก่เนี่ยพ่อแม่เขาเนี่ยก็สนิทกับพี่คือครอบครัวที่สนิทกับพี่ก็นั่งรออยู่สักประมาณ สิบพี่ไปถึง้ยสิบโมงกว่าก็รอ รอ รอ ถึงเสร็จโมงก็ไก่มา อืมก็เลยคุยคุยเสร็จปุ๊บพี่ก็ขอตัวกลับเราบอกอ้าวเจ้าไก่ถามว่าพี่พี่กลับไงบอก เดี๋ยวพี่พี่นั่งรถตู้มา บอกมาเดี๋ยวผมจะไปส่งของด้วย ไปกับผมแล้วกันนี่ก็ขึ้นกระบะไปคนแคปเขาอะก็ขับไปเขาก็ขับไป เรื่อยๆเรื่อยๆเป็นช่างรถชนบทนะประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะปทุมก็ยังไม่เจริญเหมือนทุกวันเนี้ยบางส่วนนะครับ ขับไปเรื่อยเสร็จปุ๊บเป็นทางเป็นทางชนบทละทางหลวงชนบทก็คือเป็นตามซอกซอกซอยอะไรพวกเนี้ยมันก็พูดกับพี่คำว่าพี่พีพี่สังเกตไหมรถผมอะไม่มีกระจกมองหลังกระจกอันเนี้ยหรอไม่มีมองนะกระจกมองหลัง เออเวลาจะมีข้างๆใช่ไหมแต่กระจกมองอีกอีกเราก็จะมีกระจกหูช้างข้างๆถูกไหมครับ แต่กระจกมองหลังในรถไม่มี เออใช่บอกเออ มว่าออกเองพี่ ทำไมวะ บอกว่า อืม มันมีเรื่องเล่าพี่ อืม มันก็ผ่านจุดนั้นบอก อ่ะเขาบอกอย่างเนี้ย จุดเนี้ยเขาบอกคือก่อนมันพระเนี่ยอย่าไม่ได้มองกระจกหลังเลย ทำไมอ่ะ มันจะมีอะไรแปลกๆวิ่งตามตลอดเวลาเลย เฮ้ย บอกจริงเหรอ บอก อืม บอก พี่จะถามว่าอ้าวแล้วไก่เคยเจอป่ะก็น่านะผมไม่เชื่อไง ก็ผมเฉยๆไงจนรทั้งวันหนึ่งอ่ะ มีคืนหนึ่งอ่ะผมก็ไม่รู้ผมก็ไปทำธุระมาขากลับบ้านเนี่ยครับเรามันก็เห็นนะบอกเนี่ย จุดนั่นจุดเนี้ยระยะมันประมาณกิโลกิโลกว่าบอก แต่ขากลับนะไม่ใช่ขาไปเนี่ยเรียกมีขาไป ครับ แต่ขากลับมาจากซีกเส้นหนึ่งอ่ะขับขับอยู่อ่ะผ่านจุดเนี้ยประมาณห้าทุ่มกว่าละผมเดินเดินมองกระจกมองหลังอืมแล้วก็เพราะว่ามันบางสิ่งบางอย่างวิ่งตากเป็นแบบแตกอ่ะ มันแด้ไปรมาตุบะติไม่มอง สิ่งที่มันเห็นคือ มีหมาตัวใหญ่วิ่งตามมดมางงไหม ครับ ฟังอยู่พี่มันเป็นหมาตัวใหญ่หมาตัวใหญ่ในที่นี้คือใหญ่ขนาดไหนพี่ ใหญ่ขนาดสมมติอาวีขับรถถึงไปถ้าเรามองรถกระบะนะคิดแคบเนี่ยเรามองกระจกมองหลังนะอย่างน้อยถ้าเรามองตรงหลังจะไม่เห็นตัวหัวมันถูกไหมอ่า ถ้าต้องวิ่งไกลๆถูกไหมระยะรัศมีสายตาเนี่ยถ้ามันทิ้งระยะประมาณสี่ถึงห้าเมตรเราถึงเห็นตัวถูกไหมแต่เนี่ยคือมองไปเนี่ย มันสูงกว่ากระบะหลังอีกอะสูงกว่ากระบะหลังนี่คือสูงนะ ถ้าเป็นหมา ตัวเท่าวัวเลยแหละโอ้เออพอบอกตัวเท่าบอกไม่พอบอกตัวขนาดวัวตะขาบม้าเลยแหละ ครับบอกยิ่งบอกผมเห็นพี่ ผมก็เหยียบเลยแหละคือตอนแรกเราไม่เชื่อนะแต่พอเห็นปุ๊บเนี่ยก็เหยียบนิดเลยม่ยักกิโลหนึ่ง มันจะวิ่งตามประมาณกิโลหนึ่งอ่ะมันก็ผ่านจุดนั้นเลยเนี่ยผมผ่านจุดเนี้ยพอผ่านจุดนี้เสร็จปุ๊บอ่ะ มันก็หายไปละเนี่ย ตอนนี้เราอยู่ในเส้นที่ปุ๊บมาเนี่ยแหละ ครับ เขาบอกทุกวันพระ เนี่ย ไอ้ทุกก่อนก่อนวันพระเนี่ย ก็จะเห็น เห็นเนี่ย เฉพาะก่อนวันพระเท่านั้นนะ มันโกนเท่านั้นนะ อืม ถึงเห็นพอผมผ่านจุดนี้ปุ๊บ มันก็หายไปละเขาบอกคนเจอบ่อยมากทีนี้ ครับ อืมพี่ก็เลยว่า ไก่อาจจะเป็นคนเลี้ยงหมาแถวนั้นก็ได้เป็นพวกหมาพันรอกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ บอก บอก พี่ดูเดี๋ยวแถวนี้มีอะไรอ่ะแถวนี้คือทุ่งนะเป็นสวนนะพี่ แล้วแถวนี้ยหมาพวกนั้นอ่ะผมรู้จักแต่มันไม่สูงขนาดนี้นะเออ เรื่องที่สำคัญแถวนี้พี่ดูเด็ดภาษีตาสานะครับปู่เขาไม่ได้มาเลี้ยงหมาอย่างนี้หรอกในที่ก็มันหมาหมาทั่วไปหมาไทยเขาไม่ได้มาเลี้ยงหมาหมาฝรั่งแบบนี้หรอกพี่หมาฝรั่งหาไซส์แบบที่ยืนแล้วเลยกระบะหลังขึ้นมานี่มันก็หายากนะพี่ฮัลโหลอ่าพี่ได้ยินผมสูงมากไง สูงมาก มันเลยพวกทิเบตันขึ้นไปอีกนะมันใหญ่เกินนะทิเบตันครับเสียงหายอ่ะพี่พีไม่ได้ยินผมเหรอ ได้ยินไหมพี่เสียงหายฮัลโหลเอาแล้วนะฮะ แสดงว่าผมไปโดนสายเมื่อกี้พี่พี่ได้ยินผมไหมฮัลโหลดีนะนีนะอ่า ครับ อืม ผมจะบอกว่าอย่างนี้ ผมอะพี่พี่พี่พี่พี่ผมจะบอกว่าผมเองเนี่ยรู้จักสายพันธุ์หมาค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าอย่างหมาที่เป็นไซส์ใหญ่ๆตระกูลหมาไซส์ใหญ่นะจะมีพวกทิเบตันพวกอลาสกันมาลามิวพวกอะไรเงี้ย ซึ่ง มันใหญ่ เกรดเดนอย่างเงี้ย มันใหญ่มันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาด ว่ายืนจนตัวเลยกระบะหลังได้อะเต็มที่ล้มมันก็จะชะเง้อแค่ปลายสายตามันขึ้นมาได้แค่นั้นแหละเอาใหญ่สุดๆแล้วอะนะเออแต่นี่เขาบอกว่าเห็นลักษณะว่ายังไม่เห็นหัวมันเลยอะพวกม่มองจากกระบะหลังไปยังไม่เห็นหัวมันเลย อ่ะ อืมคืออย่างเงี้ยคอมอืมครับ ก็จะสันนิษฐานว่าแล้วปรากฏว่าพี่เซเล่าเล่าเนี่ยว่าเล่าเรื่องเนี้ยให้ในการในการดึงฟังอืะมัณปีสองปีแล้วครับ แล้วมีคนรู้ว่า เออ เส้นนี้มีคนเจอบ่อยอ๋อ มีคนเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเหรออืม มีคนโทรไลน์เข้าไปในในรายการเนี่ยครับแอดมาในรายการครับ พี่ไม่พูดเส้นไหนเนาะคก็จังหวัดปอเออเออ แต่ตอนนี้น่าจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะมันเกือบสามสิบปีแล้วยี่สิบกว่าสามสิบปีเอออย่างเงี้ยอืม อันนี้น่าจะเจอแล้วล่ะ อันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เพื่อนพี่พีไปเจอในคืนก่อนวันพระแบบทุกครั้งเลย อาจจะเป็นพวกปล่อยของอะไรเงี้ยหรือว่าเขาเล่นของแล้วปล่อยแบบโชว์พระบอกว่าให้มา พวกบริวารก็มาวิ่งเล่นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไง อืมอะก็เป็นเหตุการณ์ที่คนในระแวกนั้นนะขึ้นชื่อรือชาจนถึงขนาดว่า ผมเองก็เคยผ่านเส้นนี้เจอแบบนี้มาเหมือนกันพี่ อะไรแบบนี้ในกาลครั้งหนึ่งที่พี่พีเองเคยเอาเรื่องนี้ไปเล่าในรายการอื่นมา ถูกไหมพี่อ่ะเห็นบอกวีว่าวันนี้มาสองเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องที่เรานัดกันไว้ถูกไหมใช่พอดีเกิดเกิดนะวีอยากรู้ พี่ก็เลยเล่าตามกันครับ ขนมผี ขนม ทอดผีขนมผีทอดหรือทอดอเดียวกันแหละมันแปลความหมายเดียวกัน อ่า ขนมผีทอดซึ่งเคย พี่เชื่อว่าทุกคนในรายการเคยกินแล้วอาจจะชอบเลยขนมนี้ด้วย ขนมผีทอดผมเคยกินแล้ว ได้ ได้ ลักษณะมันเป็นยังไงพี่บอกกันได้ไหม ตอนเช้าอ่ะ ปลาต้องโกหรอ yes เฮ้ย แม่นเลยเหรอ แม่นขนาดนั้นเลยเหรอ เออ เพราะอะไรทำไมมันฟังได้ชื่อว่าเป็นขนมทอดผีผีทอด อันนี้ อันนี้คือฟังเป็น เขตประวัติศาสตร์นะ ไม่มีผีอันี้ไม่มีผีเลย ครับ แต่เกี่ยวกับผีเนาะวีเร่องขนมชิ้นนี้ประเภทนี้ว่าอะไรไอ้กะทิเนี่ยปาต้องโก จริงๆพวกเราอะทุกคนในประเทศไทยเรียกผิดหมดเลยเขาต้องเรียกว่าอะไรพี่ คนที่มีคนจังหวัดเดียวที่พูดเรียกถูก คือจังหวัดตรังเรียกว่าหยิวจากล้วยอะอะอะไรอะไรกล้วยกล้วยนะพี่หยิวหยิวจากล้วยหยิวจากล้วยอืมภาษาทั่วไทแต่จิ๋วครับ แต่ถ้าหากว่าวีไปตังวีบอกพี่ปลาต้องโกสองตัว ครับวีจะได้กินปลาต้องโกจริงๆแต่ปลาต้องโกที่เกาะไว้วีเนี่ย คือขนมแป้งสีขาวขนมคแล้ายๆขนมถ้วยฟูหรอครับ ผมไม่รู้นะว่ามันปลาท่องโกปลาท่องโกนี่หน้าตาจริง ๆ มันเป็นยังไงมันชื่อจริงๆ มันเพี้ยนมันสักเสียงอะปลาทองโก้สมัยก่อนเนี่ยอพี่เล่าเลยนะ คันเนี้ยเป็นสิ่งที่พี่รับรู้มาจากพ่อพี่ที่เสียไปครับ แล้วคนคนคนเก่าแก่ก็เล่าให้ฟัง ในอดีตเมื่อประมาณเจ็ดแปดสิบปีที่แล้วเนี่ยเก้าสิบปีนะ่ยเกือบเกือบร้อยปีที่แล้วเนี่ยบ้านเมืองไม่เจริญดังนั้น เขาจะเป็นคนแบกมาขายคนจีนเรียกว่า เฮ้ย ปะทองโกเยาจ้าไว้ อ่ะ พี่พีครับ พี่พีขออนุญาตแป๊บเดียวครับ แป๊บเดียวเลยจริง ๆ เฮ้ย คุณผู้ชมผู้ฟัง ผมจะบอกแบบนี้ว่า เรื่องจริงว่ะ เรื่องจริง ๆ ด้วยนะฮะ ผมจะบอกแบบนี้ว่าเป็นเรื่องจริง ๆด้วยนะครับ อันนี้คือความรู้นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง เอาอย่างนี้ดูทางหน้าไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะ เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้ดูว่าสิ่งที่ผมกำลังคุยกับพี่พีอยู่เนี่ย มันเป็นยังไงนี่คือความเข้าใจผิดของพวกเรานะฮะ กันทั้งหมดเลยนะฮะ ผมเข้าใจแบบนี้มาตลอดชีวิตครับ นี่วันนี้คือวันที่ถูกไขข้อข้องใจครั้งแรก ไม่รู้มีใครเข้าใจแบบผมแบบนี้ไหมนะฮะ อ่ะ ดูไปพร้อมๆกัน ฝั่ง ฝั่งนี้นี่อ่า ด้านซ้ายมือของช่อง ของช่องเนี่ย ที่อยู่เหนือโลโก้ผมเนี่ย อันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ที่ที่คนเราเรียกผิดอะปลาท่องโกเนี่ยหิวจากกล้วยปลาหิวจากกล้วยยังก็คือภาษาแต้จิ๋หิวนะ หิวจากกล้วยนะฮะ แต่ปลาท่องโกหน้าตาเหมือนเต้าหู้ครับ ไม่ใช่เต้าหู้ เดี๋ยวที่บายฟัง เออ มันคืออะไรพี่ มันเหมือนขนมถ้วยฟูอย่างเงี้ยหรอพี่ว่าก่อนโอเคสมัยก่อนเนี่ยย้อนไปมันเมื่อร้อนเขาจะแบบมาขายจะไม่ทอดเหมือนทุกวันนี้นะคือเขาทอดจากที่บ้านมาขาย ครับ จะมีหากข้างหน้ากักข้างหลังเขาจะเรียกว่าปลาทองโก้ยาวจ้าไกวเอยยาวจ้าไกวคือหยีจ้ากุ้ยยาวจ้าไกวคือภาษา กวางตุ้งอหยีจ้ากูดคือภาษาตะจิ๋ว ครับ ไอ้ยูจากล้วยเนี่ยหรือยาจากไกวเนี่ยก็คือนี่แหละ ที่เราเรียกปลาท้องโกทุกวันเนี้ย อืมไอ้แป้งไอ้แป้งคู่เนี่ยแหละครับ แต่ปลาทองโ้เนี่ย คือลักษณะรสชาติเหมือนถุงถ้วยฟูเลย ครับขนมถ้วยฟูสีขาวอธิบายก่อนว่าปากของโก้คืออะไร ปากแบบสีขาวพี่พี่ไม่ได้ดูภาพนะเป็นเป็นสีขาวใช่ไหมขนมใช่ครับ ใช่ขาวจั๊วเลยปากแบบสีขาว ปากสีขาวหอมไปน้าตาลโก้ไปก็ขนม ครับขนม น้ำตาลขาวแปลภาษาไทยนะ ครับ เหยาจากวย หรือจีจากล้วยคือเหยาคือน้ำมันจาเลราทอดไหวคือผี ขนมทอดผี ขนมทอดผี ใช่ ครับ ซึ่งก็จะขายคู่กัน แต่ตอนหลังเนี่ย ไอ้ปากทองโป้เนี่ย มันขายไม่ไม่ค่อยหมด คนชอบยินยิบจากล้วยกะ เขาก็เลยจะเจ้าก้ยมาขายเลย แต่ก็ยังประกาศอนเดิมปะฮองโกยาวจากวคนเลยเข้าใจว่า ไอเนี้ยคือปะฮองโกนะมันก็เลยเพ้นเสียงว่า เฮ้ยปะครับมันคือไอ้เบสิกไปเรื่อยปะฮองโกปะฮองโกปะต้องโกไง อืม นั่นคือ นั่นคือการตลาด เรา เราเป็นเหยื่อของการตลาด ไม่ใช่การตลาดไม่ใช่การตลาดเราเข้าใจผิดมาตลอด คือเราสื่อสารผิดคือมันขายคู่กัน แต่ตอนหลังเนี่ยมันไม่มีขายไงแต่คนขายเนี่ไอ้ตรงๆอ่ะเออแต่คนขายมันพูดปลาท่องโก เพราะว่าไอ้ปลาท่องโกเนี่ย มันไม่ได้รับความนิยมใช่ไหม ไม่ใช่ไม่กองคือขายไม่หมด แล้วเขากำันมันมันด้วยความที่มันทำยากกว่าด้วยไงอืมแต่ผมไม่มีที่กลายเป็นปลาท่องโกกลายเป็นว่าผมเรียกปลาท่องโกกันนะปลาท่องโก ขนมปังทอดไอ้ไอ้ไอเปาทอดอ่ะเปาทอดจริงมันชื่อเปาทอดคือเราเรียกเปาทอดจริง ๆมันชื่อห่ามชิ้นแป้งภาษาพงดุ้งครับ่เพราะว่าเค็มนี่มันก็คือไปนึ่งหรือแป้งทอดอย่างเงี้ยแป้งก็ขนมขนมแป้งเค็ม เออ ก็ถือว่าเราเรียกเรื่อง เรื่องอ่าอะไรนะ เรื่องขนมทอดผีเนี่ยก็คือจริง ๆ แล้ว เป็นเกรดความรู้นะเอาจริงผมว่าอันนี้ัไม่จบ นี่ก็คือเรื่องเองเฮ้ยใช่หรองไม่จบ เอาผมคิดว่านี่ไหลมา เรื่องอันนี้คือแบบให้ความรู้กันอ่ะต่อต่อต่อต่อต่อต่อต่อคือประวัติศาสตร์เออ ต่อต่อนี่คือประวัติศาสตร์ อ่ะเพราะเรื่องนี้เดี๋ยวว่าพันกับปีที่แล้วของจีนครับในอดีตเนี่ย พี่เล่าแล้วนะ เข้าเรื่องจริงๆแล้วทำไมถึงหนมทอดผีอาบีไม่งงเลยทำไมถึงชื่อขนมทอดผีก็เนี่ยผมกำลังกำลังงงว่าทำไมเขาต้องเรียกขนมทอดผี แต่ผมคิดว่าพี่เล่าจบแล้วไง เออยังไม่จบอ้าวยินดีมันจะไม่จบรอบอีกอ่ะโอเคพี่เข้าเรื่องครับ เมื่อมันพันกว่าปีที่แล้ว อันนี้คือเป็นเกณฑ์ประวัติศาสตร์โดยตรงของจีนนะอ่า แล้วพี่จะพูดจะเป็นใคร พี่พูดได้ เพราะว่าอีกเธอยมย่องบุคคลคนนี้มาก เมื่อประมาณเกือบเกือบพันปี น่าจะพันปีแหละมีเมืองเมืองหนึ่งพี่จำชื่อเมืองไม่ได้ละ เป็นเมืองจีนอ่ะแต่ละรัฐสมัยก่อนแต่ละรัฐมีมณฑลกึกลบกัน แล้วมณฑลเนี่ย มีแม่รับคนหนึ่งเก่งมาก ครับ ติดพันลบกระทางทางเหนือ แคว้นทางเหนืออยู่ เป็นแม่ที่เก่งมาก แต่ปรากฏว่านางชั่วสองผัวเมียรู้ว่า มีผลประโยชน์นอกในอ่ะ ถ้าแม่ทัพคนนี้ชนะผลประโยชน์ตัวเองก็จะหายไปด้วยครับจึงเทปทุนต้องเต้บอกว่าท่าน เรียกแม่ทัพท่านนี้กลับมาเถอะแม่ทัพคนนี้อนาคต กองกระบฏแน่นอนถ้าเขาชนะได้ประชาชนจะรักเขาอนาคตเขามีกองทัพเขาจะมาโค่นล้มท่านอย่างงู้นอย่างนี้ อืมเสียม ครับแรกๆต้องดูก็ไม่เชื่อแต่ทำไปทำมาเนี่ยทหารเข้าข้างทางแม่ทัพเนี่ย น้ำอยู่ตรงหินทุกวันเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวัน ท่านก็เริ่มระแวงละต้องตีระแวงเรียกกลับเรียกแม่ทัพกลับแม่ทัพคิดว่ากำลังลบติดพันอยู่อ่ะ ไม่กลับ อีกอาทิตย์ูนอีกเห็นไหมท่านมันเริ่มก่อกระบวนได้เห็นกระดากระเดืองแล้ว เรียกกลับไม่กลับ อืม สุดท้าย ออกคำสั่งขั้นเด็ดขาด ประกาศเลยว่า มึงคือกระนเฮ้ยมีการหลังเลยน้ต้องกลับ แต่แม่ไอ้พวกคนรอบกลางบอกเอาอ่ะ ท่านอย่ากลับเลยตอนเนี้ยท่านกลับไปต้องตายแน่นอนเพราะไอ้นี่มันใส่ร้ายแล้วอะครับแม่ท่านบอกไม่ได้ ต้องกลับไปพิสูจน์ความจริง อืม พวกทหารยอมบางคนยอมฆ่าตัวตายเลยนะเพื่อแบบพิสูจน์แบบไม่ไม่ให้กลับ อ่ะคือถ้ากลับก็ขอตายอ่ะจะ่ทำกบบไม่ได้ยังก็ต้องกลับ พอกลับปุ๊บเนี่ย ก็ถูกจับทันทีเลย ครับโทษฐานกบฏอืมไอ้แม่อีไอ้คุณนางชั่วนี่ก็ใส่ความเต็มที่เลย อืมสุดท้ายแม่ทัพคนนี้โดนประหารชีวิตโทษฐานขัดคำสั่งครับ พอประหารชีวิตเสร็จปุ๊บประชาชนเนี่ยเขารับได้รับปริมานีไงและขุนนางชั่วเนี่ยมันก็เริ่มเบ่งละเมียมันก็เริ่มเบ่งละเมียมันก็เริ่มรีดนะอาเลนเนี่ยมีอำนาจแล้วนี่ครับ ประชาชนไม่รู้ทำยังไงเออ มันชื่อคนนานคนนี้ชื่อ หูสันกุ้ยภาษาแต้จิ๋วกุ้ยแปลว่า ความหมาย เสียงเขียนไม่เหมือนกัน แต่ข้องสิ่งมันคือคำว่าผีครับฉินคุยแสแต้จิ๋วแอ้สางคนจีนกาคือชื่อฉินคุยคุยคือผีคำว่าผีประชาชนจึงปั้นออกระบายความแค้นยังไงวะก็ได้จับแป้งสองชิ้นขึ้นมา ทอดชิ้นนึงคือผัวติ๊กขึ้นเมียแล้วมาทอดน้ำมันแล้วมากินแก้ความแค้นอีกสองผัวเมียนะเออ แล้วจึงจังว่าเหย่าจากไกวคือน้ำมันทอดผี อืม จนกลายเป็นขนมในทุกวันนี้ และหลังจากนั้นมา ผ่านมาร่วมพันปีรัฐบาลจีนเนี่ยก็ศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็ เห็นนมครับคนเนี้ยเป็นคนที่พักดีต่อประสัตดีจริงๆจึงสร้างอนุสาวรีย์ให้ครับ แม่ทัพคนนี้ถ้าคุณดูหนังถ้าดูอย่างจีนจะรู้จัก คือแม่ทัพงาอุย ไม่รู้จักเลยพี่ไม่เคยได้ยินเลย ไม่รู้จักใช่ไหมแต่ถ้าคนดูหนังจีนจะรู้จักแม่ทัพที่เก่งมาก เป็นที่คนจุลภาคีแต่แผ่นดินมาก ยอมตาย แต่จะไม่ยอมให้เสื่อมเสียอืมเสียชีพอย่าเสียสัตว์ใช่คือจังแบบอ่ะในเมื่อกษัตริย์บอกว่าตัวเองจะโค่นกษัตริย์ก็ได้ตอนนั้น คือมีมีกำลังในมืออ่ะแต่เขาจงรักภักดีไงยอมตาย แต่ไม่โดนโทษว่าเป็นคนที่ทรยศแผ่นดินไง ประเทศจีนจึงสร้างอนุสาวรีย์ให้ครับ ประชาชนก็กราบไหว้ และประเทศจีนก็สร้างอีกอนุสาวรีย์รูปปั้นสองหัวเมียเนี่ย อืคุกเข่าตรงหน้าอนุสาวรีย์ครับ ของอาคุยกราบไหว้ขอโทษอ่ะเออเชื่อไหมคุณจีนเนี่ยเมื่อไหว้อาคุยแล้ว ก็จะเดินมา่มน้ำลายถีบตุ๊กตาสองตัวเนี้ยเออจนกระทั่งตอนหลังรัฐบาลจีนต้องสร้างกง ครอบไปสองตัวนี้ไว้เพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยผีตุ๊กตาสองตัวเนี้ยเออนี่แหละคือความหมายของปาต้องโกจบดีเอ็นครับ เฮ้ย ประวัติศาสตร์จีนเลยนะ เนี่ย ถือว่าได้ความรู้แล้วก็ เราได้รับรู้ถึงแหล่งที่มาของ กดดูได้นะกดดูได้นะ คือที่บอกว่าเนี่ยนะต้องกดดูได้ว่าอนุสาวรีย์ นักคุย แล้วจะมีสองตัวนี้สองหัวมีเรื่องจริงครับ สร้างกงไว้เลยวันนี้อย่างแรกเลยที่ได้รู้คือปลาทั้งโก ไม่ใช่ปลาทั้งโกที่เราเราเข้าใจนะ เออปลาทั้งโกคืออีกแบบหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมผู้ฟัง ผมเอาขึ้นให้ดูอีกสักรอบแล้วกันนะฮะไม่รู้ยังอยู่ไหมอ่ะเอาอีกทีหนึ่งจะได้แยกแยะกกันถูกนะเออ ผมนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่แยกแยะไม่ถูกผมไม่รู้นะผมเพิ่งมารู้จากตอนนี้นี่เองนะฮะ อ่ะขึ้นเต็มหน้าจอไปเลยจะได้ดูง่ายนะฮะ ปลาท่องโกคือตัวขวานะครับมันเหมือนขนมแป้งฟูนะที่เรากินแล้วมันติดคอแห้งๆนั่นแหละนะขนมถ้ฟูอร่อยดีเออนะฮะอีกอันหนึ่งคืออิ่วจากกล้วยนะฮะคือมันคือไอไอปลาท่องโกที่เราเรียกกันแล้วก็กินกับน้ำเต้าหู้นั่นแหละนะฮะ ซึ่งจริงๆแล้วเราทุกคนเรียกชื่อเขาผิดมาโดยตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะ เราเราจะแก้ไข เรื่องนี้ยังไงดีพี่ เราแก้ไม่ได้หรอมั้งไม่ต้องแก้หรอกไม่แก้หรอกก็คือ มันเป็นความเข้าใจผิดของคนในอดีตที่เขาแบบมาขายอ่ะเขาก็เลยยึดยาวตาตองตาตองโก้มาตลอดเลยไงคนเขาเข้าใจผิดไงครับ พี่ยังไม่รู้เรื่องข้อพิอธิบายเรื่องจริงหรอวะเออนะก็เราไปเห็นของจริงมาแล้ว คือตอนนั้นไปจังหวัดตังหรือจังหวัดนั้นะก็เห็นมาแล้วไงแล้วกินมาแล้วไงเออทีแรกพี่พีจะมาเล่าเรื่อง ขนมทอดผีตอนแรก แต่ว่า มันเป็นเนื้อเรื่องราว มันเป็นเนื้อเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนแล้ว ก็ความเข้าใจผิดของคนไทยที่เราเรียกกันติดปากนะฮะ จริง ๆ ดีนะ ผมชอบนะ อะไรลักษณะแบบนี้ที่มาช่วยเพิ่มรอยหยักในสมองได้อะ อะไรแบบนี้ดี ผมเชื่อว่า บางคนก็ก็ ก็ก็เรียกโดยที่ไม่รู้ว่าอ้าวปลาทั้งโกมันไม่ใช่อันนี้เว้ยปลาทั้งโกมันคืออีกอันนึง แต่ไอปลาทั้งโกเชื่อไหมครับ หลังจากรุ่นเรารุ่นพี่ไปแล้วเนี่ย เออก็จะไม่รุ่นหลังรุ่นวีเนี่ยก็จะไม่รู้ละแต่ตอนนี้มีผมแล้ว แต่ตอนนี้มีผมแล้วที่รู้ แล้ววันข้างหน้าก็จะส่งต่อความรู้นี้ด้วย อืมจะมีกับก็เรื่องอย่างเงี้ยปลาต้องโกะเพราะว่ามันเป็นปลาต้องโกะกลายเป็นภาษาไทยไปแล้วไงคำว่าปลาต้องโกะถูกป่ะใช่ไม่ใช่ปลาตองโกะปลาตองโกะคือขนมจีนไงแต่ถ้าไปต่างอย่าสั่งปลาต้องโกะคุณจะได้กินปลาต้องโกะจริงๆอ่า ต้องสั่งว่าสั่งกล้วยอิ่วจากล้วยนะครับ อิ่วจากล้วยนะอ่า ชื่ออิ่วจากล้วยเนี่ยฮ่องกงมีขายนะอืมไต้หวันก็มีขายนะแต่ตัวของเขาเนี่ยประมาณฟุตหนึ่งอะประมาณฟุตหนึ่งอะฟุตหนึ่งคือคืออย่างนี้เลยนะพี่ยาวมากเนี่ย จากปลายนิ้วผมเนี่ยมาถึงหน้าอกผมเลยนะหนึ่งฟุตประมาณฟุตคู่นึงอะคู่นึง ข้างฟุตหนึ่งอ่ะ อืม โอเคแล้วตัวของตัวใหญ่เขาก็จะตัวใหญ่ ครับ ประมาณนั้นละกัน อ่ะ เรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่เรื่องแรกคืนก่อนวันพระนะฮะที่เพื่อนของบีบีบางทีเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกๆมีตัวหมาตัวใหญ่ มา วิ่งตาม รถในคืนก่อนวันพระ ทุกๆ ครั้งนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่เจอบน ถนน เส้นหนึ่งในจังหวัดจังหวัดหนึ่งละกัน เออ นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นความเข้าใจผิดแล้วก็เป็นความรู้เก็ดความรู้นะฮะเกี่ยวกับขนมทอดผีอิ่วจากกล้วยนะฮะก็ทำให้เรานะ ได้เข้าใจถึงที่มาแล้วเราก็จะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าอ๋อไอ้ที่เรากินอยู่มันไม่ใช่ ป่าทองโก้โอเคพี่พี่ขอบคุณมากครับ ผมขอารับสายพี่นิดนึงพี่ขอโทษทางเจ้าเทคโนกับเจ้านมด้วยเกิดอะไรพี่เข้าใจผิดวันนี้ไม่ได้เล่า พี่เลยไม่ได้รับสาย อ๋อหรอ พี่นี่ก็ไม่มีเชื้อวันนี้เออ เอ้า เรานัดกันแล้วพี่นัดกับผมแล้วไง พี่เง่กพหพี่งงงพี่ก็พุทธน่อ๋อ ลืมเหรอ สับสน ไม่ใช่ลืมพี่เขาจพี่เขาจะเป็นพุทธน่อ๋อโอเคโอเคนะฮะก็ได้วันนี้แหละ โอเคครับ พี่ ขอบคุณมากครับพี่พีครับ สวัสดีครับพี่พีดูแลสุขภาพด้วยนะ อย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นกดไหลย้อนบ่อยๆนะ